Thank you. เสนอไปนั้นเน้นหนักไปในแนวของลูกทุ่งลูกทุ่งกันนะครับนั่นแหละว่านำเสนอให้มันรุนแรงมาจังหวะการเพิ่มเติมไปขึ้นมานั่นเองนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวเบรกทันไปนะครับเบรกทันไปรู้สึกว่ามีแนะนำขึ้นมานะครับนะ request กันขึ้นมาบอกว่าขอแนวของร่วมสมัยกันบ้างนะครับอยากเปลี่ยนแนวเพลงกันบ้างได้เลยได้เลยนะครับนั่นเรียกว่าแนะนำกระซิบกระซาบกับพวกเรา